สวัสดีค่ะ พี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเสื้อรหัส MF044 EP นี้จะเป็น EP 5พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักแขนเสื้อ แขนเสื้อพี่เมย์ถักเป็นแขนสั้นนะคะ แล้วก็ใช้แค่สามช่วงลาย ลายหนึ่งลายสองลายสามแล้วเก็บริมด้วยลายปุ่ม ตรงที่เก็บริมตรงนี้เราจะเป็นฐานสิบเอ็ดนะคะ แล้วก็ปุ่มก็จะถักวิธีเดียวกันกับริมเสื้อ ถ้าคุณต้องการเป็นแขนยาวเป็นแขนสั้น เป็นแขนสามส่วนสี่ส่วนเราสามารถปรับได้ ตรงนี้นะ ถ้าต้องการให้เป็นแขนที่ตรงออกมาแล้วไม่บาน ให้คุณถักด้วยหลักเดิม หลักเดิมที่เราถักตัวเสื้อ ตรงแถวสุดท้ายก่อนที่เราจะแบ่งก็คือ ของพี่เป็นโซ่เก้ากับสิบหลัก ถักตรงออกมาเลยค่ะ ไม่ต้องมีการเพิ่ม เสื้อที่ได้จะเป็นแขนกระบอก ถ้าเราต้องการให้เป็นแขนบานออกมา เหมือนที่พี่ถัก ของพี่จะมีการเพิ่มหลักนะคะ แถวที่หนึ่งตรงนี้จะเป็นโซ่สิบสิบหลัก ตรงนี้นะคะ แถวที่สองจะเป็นโซ่สิบเอ็ด สิบเอ็ดหลัก แถวที่สามโซ่สิบเอ็ดนะคะ เป็นสิบเอ็ดหลักเหมือนกันแล้วปิดงานด้วยปุ่ม ตรงนี้เราสามารถดัดแปลงได้ ดูรายละเอียดได้ในคลิปค่ะ ค่อยๆดูนะคะคลิปเป็นคลิปตัดต่อ ถ้าไวไปกดหยุดดูตรงไหนไม่ทันกดย้อนค่ะ เรามาดูวิธีการถักเก็บริมแขน ต้นแบบของพี่เมย์จะถักเป็นแขนสั้น ระบายนะคะ เป็นระบายบานบานเล็ก ๆ นะคะ บานพอดีพอดี ตรงนี้เป็นจุดที่เราเชื่อมต่อใต้รักแร้ให้เราต่อไหมเข้าไปตรง ดอกตรงนี้ค่ะ อันนี้ดอกที่มันเชื่อมนะคะ ดอกตรงนี้ เราจะต่อไหมเข้าไปตรงนี้นะคะ ตรงที่หัวไม้โป้งพี่จับอยู่ วิธีต่อไหม เอาไหมซ่อนไว้ด้านหลัง ตอนที่เราถักมันเป็นฐานสิบนะคะ ฐานสิบเพราะฉะนั้นมันต้องลงตรงกลางค่ะ สอง สาม สี่ ห้า มันต้องลงตรงกลางระหว่างตัวที่ห้ากับตัวที่หก ลงตรงกลาง ดึงขึ้นมา วิธีต่อไหมที่ง่ายที่สุด ต่อแบบนี้นี่ค่ะ ไม่ต้องยุ่งยาก มัดธรรมดา เก็บปลายไหมไว้ข้างหลัง เดี๋ยวเราจะถักซ่อน แถวแรกยังซ่อนไม่ได้ เราจะไปซ่อนตอนเราถักกีบ งานจะเริ่มตรงนี้นะคะ แทงเข้าไปในช่องค่ะ เอาโซ่ออกมา ถักโซ่หนึ่งแล้วซิงเกิลลงไปอีกครั้งหนึ่ง ขยายแขนเสื้อแถวที่หนึ่งโดยการถักโซ่สิบ เราใส่มาร์กเกอร์ตรงนี้ก่อน ให้รู้ว่าจุดเริ่มต้นกับ จุดสิ้นสุดเราคือตรงนี้ จะได้ดูง่าย ๆ นะคะ ใส่มาร์กเกอร์เป็นตำแหน่งไว้ ถ้ามาร์กเกอร์ไม่มีใช้ไหมต่างสีก็ได้ค่ะ โซ่สิบนะคะ พอโซ่สิบเสร็จแล้วคุณดูตรงนี้ คุณดูตรงที่ใกล้กับรักแร้นะคะมันจะมีตัวตัวมุมมุมกลีบที่ถูกใช้ก็คือตัวนี้ กลีบแรกเราจะลงตรงนี้นะคะ กลีบที่สองจะลงตรงนี้กลีบที่สามจะลงตรงนี้ค่ะเราถักโซ่สิบซิงเกิลลงไปด้านบน จุดเลือดจุดร่วมค่ะ ถ้าเราจะใช้จุดร่วม เราแทงแบบนี้เลย แล้วถักซิงเกิลขึ้นมา นี่นะคะ อันนี้กลิบที่หนึ่ง กลิบที่สองค่ะ เป็นใต้รักแร้ โซ่สิบนะคะ ใช้จุดร่วม เราแทงลงไปตรงซิงเกิลแล้วซิงเกิลอีกด้านหนึ่ง ลายมันออกมา มันจะเป็นกลีบแต่สลับด้านกัน โซ่สิบค่ะ ลงตรงนี้ ตรงนี้ใช้จุดร่วม เวลาใช้จุดร่วมตรงมุม แทงลงตรงช่องนี้นะคะ ถักซิงเกิลต่อไปโซ่สิบ โซ่สิบตรงนี้ ลงตรงกลางกีบ เพื่อวนถักแขนเสื้อปกติ งานออกมาจะเป็นแบบนี้ที่เราต้องระวัง เดี๋ยวให้ดูนะแป๊บหนึ่งห้า หก เจ็ด แปด เก้า นะฮะลงตรงกลาง เพราะว่าแถวที่ผ่านมาเราถักสิบหลัก อ่ะ ทีนี้เราย้อนมาดูจุดที่เราเชื่อม จุดที่เราเชื่อม ตอนเราเริ่มเราเริ่มกลางกีบ แล้วเรามาลงจุดนี้ จุดที่หนึ่ง จุดที่สอง ลงตรงนี้นะคะ จุดที่สาม ลงตรงนี้ค่ะ จุดเชื่อม งานออกมาจะเป็นแบบนี้นะ ถักโซ่สิบซิงเกิลวนรอบ แล้ว เดี๋ยวเราจะมาขึ้นกีบกีบเราจะเป็นฐานสิบค่ะ แถวที่หนึ่งนะคะ โซ่ที่เราถักอยู่เป็นโซ่สิบ เวลาเราปิดงาน ฝั่งทางนี้โซ่ห้าค่ะ โซ่ห้าเสร็จแล้วพันหัวเข็มสองครั้ง แทงลงไปตรงซิงเกิลที่เราเริ่ม ตรงมาร์กเกอร์ที่เราใส่ไว้ นี่นะแล้วดึงยาวออกมานิดนึง จบงานแบบนี้ค่ะ วิธีถักเหมือนกับตอนที่เราถักตัวเสื้อ เป็นฐานสิบนะคะ ฐานสิบเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายจะถักครึ่งหนึ่งของสิบก็คือห้าขึ้น หลักที่หนึ่งด้วยโซ่สี่ขึ้นครึ่งเดียวก่อนนะ หลักที่สองเป็นทริปเปิลหลักที่สาม เป็นทริปเปิลหลักที่สี่ลดค่ะ ลดเป็น ดับเบิลหลักที่ห้าเป็นฮาร์ฟดับเบิล ซิงเกิลแล้วมากีบที่สองซิงเกิลนับหลักที่หนึ่งที่ HDC หรือ half double หลักที่สอง double หลักที่สาม triple หลักที่สี่ triple หลักที่ห้า triple หลักที่หก หลักที่เจ็ดทริปเปิลหลักที่แปดทริปเปิลนับแบบนี้จะไม่งงนะคะ แปดละ ต่อไปหลักที่เก้า หลักที่เก้าต้องเป็นดับเบิลลดหลักค่ะ ลดลงมา หลักสุดท้ายเป็นฮาร์ปดับเบิลจบด้วยซิงเกิลเหมือนกัน ตรงนี้ตรงใต้รักแร้เราก็ถักลงไปเลยค่ะ เริ่มเหมือนเดิม สองแล้วนะ หลักที่สาม เป็นทริปเปิล หลักที่สี่ หลักที่ห้า หลักที่หก หลักที่เจ็ด หลักที่แปดเป็นทริปเปิลหลักที่เก้าเป็น ดับเบิล หลักที่สิบเป็นฮาร์ปดับเบิล จบด้วยซิงเกิลเนี่ยค่ะลายมันจะเป็นแบบนี้นะตรงใต้รักแร้เราถักไปตามโซ่ถ้าเราขึ้นโซ่ถูก ลายเราจะตามโซ่ไปเลยค่ะ แต่ต้องดูให้ดีว่าเราถักหลักอะไร เราถักหลักสิบนะลายมันจะเป็นคว่ำกระหงายเห็นไหมคะ อันนี้มันเป็นลายเดิมเรา ลายเดิมเราตอนที่เราถักตัวเสื้อ หัวมันจะ ชิ่มมาทางนี้ ทีนี้ถ้าเราถักแขน มันจะหงายขึ้นไป ลายออกมาอย่างนี้นะลายมาถ้าดูฝั่งนี้มันจะเชื่อมต่อกัน แต่ตรงใต้รักแร้เท่านั้นที่ลายมันจะ สับกันอยู่เห็นไหมคะ ลายเราจะเป็นตัวนี้ ถักวนรอบค่ะ ด้วยช่วงจังหวะลายตามลูกโซ่ ถ้าเราขึ้นโซ่ถูกลายมันจะตามมา เดี๋ยวเราจะมาปิดแถวที่หนึ่งตรงนี้ ปิดงานช่วงลายที่หนึ่งของแขนเสื้อ โซ่สิบ สิบหลัก ตอนที่เราเริ่มเราเริ่มตรงนี้นะคะ ครึ่งเดียวห้าหลัก ตอนวนกลับมา เรามาปิดไอ้ห้าหลักที่เหลือ ซิงเกิลไม่นับ นับตัวแรก HDC ตัวที่สอง DC คือดับเบิลตัวที่สามทริปเปิลตัวที่สี่ทริปเปิล ตัวที่ห้าค่ะทริปเปิลปิดงาน แทงลงไปตรงโซ่สี่ แล้วดึงผ่าน เราจะได้หลักออกมาทั้งหมด สิบหลัก ช่วงลายที่สองของแขนพี่จะขยายเป็นโซ่สิบเอ็ด แล้วก็สิบเอ็ดหลัก เริ่มนะ โซ่หนึ่ง ตรงนี้มันเป็นฐานสิบ เพราะฉะนั้นเวลาลงมันลงที่เดิมค่ะ ตรงโซ่สี่ซิงเกิลนะ แล้วก็โซ่สิบเอ็ด โซ่สิบเอ็ด ฐานที่ผ่านมาที่เราถักอยู่มันเป็นฐานสิบ เพราะฉะนั้นมันจะลงตรงกลางหลักระหว่างห้ากับหก ถ้ามันเป็นเลขคู่ ถักซิงเกิล โซ่สิบเอ็ด ลงตรงกลางระหว่างหลักค่ะ ถักโซ่สิบเอ็ดซิงเกิลวนรอบสองสี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบสิบเอ็ด แทงลงไปตรงกลางระหว่างหลัก ตรงใต้รักแร้เราจะได้งานออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ เป็นลายคว่ำกับหงายอยู่ คู่กัน ถ้าเราเพิ่มตรงใต้รักแร้สอง สองช่วงลายเราก็จะมีสองช่วง ถ้าเราเพิ่มสาม มันก็จะมีกลีบคู่กันแบบนี้ทั้งหมดสามอัน เดี๋ยวเราจะมาถักกลีบของช่วงลายที่สอง โซ่สิบเอ็ดเวลาเราปิดงานนะคะ เราปิดงานฝั่งทางนี้จะเป็นโซ่หก สอง สี่ ห้า หก แล้วพันหัวเข็มสองครั้งค่ะ แทง แทงลงไปตรงซิงเกิล ดึงยาวออกมา นิดนึง งานออกมาจะได้หน้าตาแบบนี้ หลักที่เราถักเป็นหลักสิบเอ็ดนะโซ่สิบเอ็ดหลักสิบเอ็ดสำหรับช่วงลายช่วงที่สอง เราถักตรงนี้ด้วยโซ่สี่ โซ่สี่เสร็จแล้ว ฝั่งทางซ้ายเราจะถักห้าหลัก แล้วตอนที่เราปิดงานเราจะฝักถักทางขวาเนี่ยหกหลักหกกับห้าจะเป็นสิบเอ็ด ตอนนี้สองแล้วนะ หลักที่สาม หลักที่สี่จะเป็นดับเบิล หลักที่ห้าเป็น half double single เราขึ้นครึ่งเดียวเหมือนเดิมค่ะ มาดูช่วงที่สอง เริ่มด้วย single ก่อน นับหลักที่หนึ่ง HDC เป็นหลักที่หนึ่ง DC เป็นหลักที่สอง หลักที่สามเป็น triple หลักที่สี่ หลักที่ห้า triple หลักที่หก หลักที่เจ็ดหลักที่แปด หลักที่เก้า ตัว DC จะเป็นตัวลดนะคะ ตรงกลางจะเป็นตัวขยาย ได้เก้าแล้วค่ะ ต่อไป หลักที่สิบจะเป็น DC หลักที่สิบเอ็ดเป็น HDC ปิดด้วย ซิงเกิลหรือ SC แล้วเราก็ถักต่อ ลายออกมาจะหน้าตาแบบนี้ แขนนะคะ ช่วงลายที่สองกับช่วงลายที่สาม พี่เมย์จะถักเหมือนกัน เดี๋ยวเราวนกลับมาแล้วก็มาปิดช่วงลายที่สองค่ะ เราจะปิดงานตรงกีบที่เป็นสิบเอ็ดหลักนะคะ ตอนที่เราเริ่ม เราเริ่มฝั่งนี้นะคะ สอง สี่ ห้าทางนี้ห้านะคะ ทางนี้จะจบด้วยหก เริ่มนะคะ HDC เป็นหลักที่หนึ่ง ดีซีเป็นหลักที่สองทิปเปิลเป็นหลักที่สามทิปเปิลเป็นหลักที่สี่ หลักที่ห้าทิปเปิลหลักที่หกค่ะ จบด้วยทิปเปิลหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ด อันนี้เป็นหลักที่หกนะ แทงลงไปตรงที่เป็นโซ่สี่ แล้วโซ่หนึ่ง โซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะ ถ้ามันเป็นสิบเอ็ดหลัก หลักตรงกลางจะเป็นหลักที่หก ให้เราเอาหัวเข็มนะคะ แทงย้อนกลับมาตรงหลักที่หก ถักซิงเกิลค่ะ เพื่อให้งานมันเริ่มตรงกลาง แล้วเราก็ถักโซ่ แถวที่สามนะคะ จะเป็นโซ่สิบเอ็ด สิบเอ็ดหลัก เหมือนกับช่วงลายที่สอง ช่วงลายที่สอง ช่วงลายที่สามถักเหมือนกัน แตกต่างกันตรงที่เวลาเราจะถักแทงลงไปที่กีบเราต้องแทงลงไปตรงหลักที่หกเพราะว่าช่วงลายที่สองมันมีสิบเอ็ดหลัก แทงลงไปที่ตรงหลักเลยนะ ไม่ใช่ตรงกลางนะคะสิบเอ็ดโซ่สิบเอ็ดนะคะ แล้วก็แทงลงไปตรงหลักที่หก หลังจากที่ถักโซ่ครบแล้ว กลีบจะถักเหมือนกับช่วงลายที่สอง หลังจากที่ปิดงานกลีบเสร็จแล้วนะคะ เราจะจบโดยการที่เก็บริมค่ะ แขนเสื้อนะคะ พี่เมย์จะทำสามแถว แถวสุดท้ายตอนที่เราปิดงาน เราจะถักสิบเอ็ดหลักนะคะ เริ่มซิงเกิลตรงนี้ตอนที่เราเริ่มเราเริ่มแค่ครึ่งเดียวค่ะ สอง สี่ หก หกหลัก ฝั่งทางนี้เราจะถักอีกห้าหลักนะคะ ฮาร์ดับเบิลโค c เชนนับเป็นหลักที่หนึ่ง หลักที่สองดับเบิลหลักที่สามเป็นทิปเปิล หลักที่สี่ทิปเปิล หลักที่ห้าก็เป็นทิปเปิลค่ะ ปิดงานแทงตรงโซ่สี่ แล้วดึงผ่าน โซ่ตรงนี้นะคะ โซ่สี่ มันจะเป็นตัวที่ตรงกลางพอดี เพราะว่าฐานของเราเป็นฐานสิบเอ็ด เพราะฉะนั้นแถวสุดท้าย มันจะเริ่มตรงโซ่นี่พอดีค่ะ โซ่หนึ่งแล้วก็ซิงเกิลเราจะทำปุ่มเหมือน ชายเสื้อ โซ่สาม แทงลงมาตรงโซ่หนึ่ง แล้วดึงผ่าน โซ่หนึ่ง ข้ามตรงนี้มาหนึ่งช่อง ลงช่องถัดไปค่ะ ถักซิงเกิลโซ่สาม แทงตรงโซ่หนึ่ง ดึงผ่าน ดึงผ่านที่เราเรียกดึง C ค่ะ C คือโคสลูปโซ่หนึ่ง ข้ามมาหนึ่งช่อง นี่นะคะ ข้ามหนึ่งหลักตรงนี้ ถักซิงเกิลโซ่สาม แทงลงไปที่โซ่หนึ่งนะคะ ไม่ได้แทงตรง ซิงเกิลนะ แทงตรงโซ่หนึ่ง ใช้สองนิ้วนี้ช่วย ดึงผ่าน แล้วถักโซ่หนึ่งเอามือนี้จับนะ สองนิ้วนี้จับ แล้วค่อยถักโซ่หนึ่ง ข้ามหนึ่งหลัก โซ่สาม แทงลงตรงโซ่หนึ่ง ดึงผ่าน โซ่หนึ่ง ทีนี้เรามาดูตรงช่วงหักมุมค่ะ ช่วงหักมุม โซ่หนึ่งแล้วขึ้นมาแบบนี้ ตรงที่ช่วงหักมุมนะคะ เป็นช่วงที่เราต้องระวัง เพราะว่าถ้าตรงที่เราข้ามมาเนี่ย มันมาชนพอดี หลักแถวตัดไปต้องเป็นซิงเกิลเพื่อไม่ให้ตัวปุ่มมันชน โซ่สามค่ะ แทง ดึงผ่าน แล้วค่อยถักโซ่หนึ่ง ข้ามมาหนึ่งช่อง ลงช่องนี้ ซิงเกิลสองนิ้วนี้จะเป็นนิ้วจับนิ้วหลักนะคะ โซ่สาม แทงลงไปโซ่หนึ่ง ดึงผ่าน แล้วถักโซ่หนึ่ง ข้ามหนึ่งลงมาตรงนี้หาซิงเกิลมาดูตรงช่วงที่จะเปลี่ยนจากกีบที่สองมาเป็นกีบที่สามกีบที่หนึ่งเราขึ้นแค่ครึ่งเดียวนะคะ เดี๋ยวงานมันจะถักวนมาเพื่อมาปิดงานนะฮะโซ่หนึ่ง โซ่หนึ่งแล้วก็ซิงเกิล โซ่สาม แทง ดึงผ่าน โซ่หนึ่ง แล้วก็ข้ามมา มันจะลงตรงนี้พอดี อ่า ทีนี้พอมันลงตรงนี้เนี่ย ถ้าเราถักปุ่มนะคะ ปุ่มมันจะไปชน เราก็ซิงเกิลไปอีกอันหนึ่งเพื่อให้ปุ่มมันเลี่ยงกันไปนิดนึงโซ่สาม แทงนะคะ ดึง ดึงเนี่ยจะใช้สองนิ้วคือนิ้วโป้งกับนิ้วกลางช่วย แล้วก็ถักโซ่หนึ่ง ข้ามมาหนึ่งช่อง ถักแบบนี้วนรอบ เราก็จะได้เป็นลายระบายริมเสื้อหวานๆแบบนี้ เดี๋ยวเราจะมาปิดงานทางฝั่งนี้นะ เราเก็บริมแถวสุดท้ายนะคะ โดยการที่ถัก ปุ่มด้านบนจนวนกลับมาหาตรงจุดเริ่มต้นค่ะ ตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มแค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นงานมันจะวนกลับมา ทีนี้ตอนที่เราถักมุมให้ดูตรงนี้นะว่าถ้าปุ่มต่อไปถ้ามันขึ้นตรงกลาง มันจะทำให้ปุ่มติดกัน เราเลี่ยงโดยการถักซิงเกิลไปอีกหลักหนึ่ง เพื่อไล่งานขึ้นมา เดี๋ยวมาดูชุดสุดท้ายค่ะ โซ่สามแทงลงไปตรงโซ่หนึ่งดึงผ่าน โซ่หนึ่งปิดงานนะ ถ้าปิดงาน เรามาดูตรงนี้นะ ถ้าเราถักโซ่หนึ่งแล้วแทงลงมานะคะ มันจะมีโซ่เกิน เพราะฉะนั้นตอนที่ปิดหลังจากที่เรารวบเสร็จแล้วเนี่ย ให้เราแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้เลยนะคะแล้วเราดึงผ่าน ลายมันจะเชื่อมต่อกัน เราจะใช้เข็มสอดช่วย ดึงตัวนี้ออกมา วิธีเอาไหมใส่ไปที่เข็มสอดกับ ดันให้ชิดค่ะนะมันก็จะเข้ามาในช่อง เชื่อมต่อโดยการใช้เข็มสอดแทงลงไปในโซ่ โซ่ที่อยู่ถัดไปค่ะแล้วดึง มันจะทำให้ปลายไหมเนี่ยมันหายเข้าไปในลายแล้วลายมันจะเชื่อมกันแบบนี้ อันนี้เป็นการปิดงานหลังจากนั้นนะคะ ด้านหลัง เราพลิกกลับมา แล้วเราก็ซ่อนไหม ถ้าไหมเราเป็นไหมลื่น ถ้าเป็นไหมลื่นล็อกไหมครั้งหนึ่งวิธีล็อกไหมก็พันแบบนี้ ครั้งเดียวค่ะ แล้วดึง หลังจากดึงเสร็จแล้วเราก็ซ่อนปลายได้เลย ซ่อนปลายเข้าไปแล้วก็ดึง ตัดให้ชิดค่ะ เราก็จะได้ลายริมแขน ที่เป็นลายเดียวกันกับริมริมเสื้อ แต่ตรงริมเสื้อลายมันจะกว้างกว่านะคะ เพราะว่าฐานตรงนี้ที่เราทำเป็นฐานสิบสอง อันนี้มันเป็นฐานสิบเอ็ดตัวมันจะเล็กกว่านิดนึง ถ้าใครชอบแขนที่ยาวกว่านี้ และบานออกก็สามารถเพิ่มได้ เพิ่มได้ขยายได้ ของพี่ถักออกมาแค่สามแถวนะคะ เป็นบานน้อยๆค่ะ บานปกติแบบนี้ ถ้าใครชอบย้วยนะคะ หรือว่าต้องการ ดัดแปลงให้เป็นแขนสามส่วน แขนสี่ส่วน ถักตรงออกมาก่อน ด้วยลายเดิมนะคะ ลายเดิมที่เราถักตัวเสื้อก็คือโซ่เก้ากับสิบหลัก ถักตรงออกมา จนได้ขนาดตามต้องการ แล้วเราค่อยเอามาปรับเป็นลายพิ้วแบบนี้ เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ของพี่เป็นแขนสั้นค่ะ ออกมาเล็กๆนี้นะคะ ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ดูได้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ พบกันคลิปต่อไปนะคะ จะเป็นคลิปสุดท้ายของเสื้อตัวนี้ MF 0 4 4 EP 6ที่ YouTube ช่องพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ